เก็ตพุทเอามายิงซอมบี้กันนะครับสวัสดีครับผมคือ แล้วกลุ่มอะไรนะ ผมคืออินดี้ครับ ผมคืออินดี้บิวกุมอ่าไกด์หน้าถ้าคุณอยากไปเจอผม ผม คุณก็เขียนเขียนว่าอินดี้เขียนภาษาอังกฤษนะครับ เออซอมบี้คุณช่วยผมหน่อย เอ้ยช่วยผมหน่อยน่ะผมตายเลย ดูคุณนี่กระโดดเดี๋ยวคุณได้ตาย แบบผมต้องเซ็งทำไมอ่ะอืมโอเคจะหาแล้วดูเอ้ยพวกคุณเอ้ยเนี่ยเอ็มอันนี้คือชื่อ เอ็มเก้าอันนี้ MP5A3 ครับ อันนี้ชื่อ MP5 นี่ปืนดวนอันนี้ปืนดวนเออ โอ้ อันนี้ไว้แบบเรียกเรียก เรียกให้พวกแบบส่งสัญญาณอีกอย่างนึงคุณโลก็สามารถทำแบบนี้ได้เราเราอยากให้คุณหนึ่งมาช่วยเรากด F1 เพื่อส่งสัญญาณอ้าว F1 หายเดี๋ยวต้องยิงครับ เราต้องบุกบุกไปแล้วแล้วคือรถด้วย อันนี้เป็นเกมพวกอังกฤษนะครับ ผมไม่รู้มาก เอา รถขึ้นไม่ได้อีก สวยสวยตู อันนี้ซอมบี้ครับ เราต้องยิงมัน หม n g ล้วตาย t à ก g h ้ k h ó ับ โอ้โหคลิปนี้จะจะนานไปนิดนึงไม่ค่อยนานคุยยายหนึ่งค่อยนานโอ้รถถังขี่อะไรได้ไหมเนี่ย ลองขึ้นไปดูหน่อย โอ้โห ขี่ไม่ได้แม่ชัวเอาอวดเลยนี่คือการขึ้น ขึ้นนี้ซอรี่ดูท่านผู้ชม ผมต้องขึ้นแบบนี้คิดดูโอ้ ดู ท่านผู้ชมที่ว่าแต่รถถังจะขึ้นได้นะส่งสัญญาณให้ผมมาช่วยหน่อยเอ้ยขึ้นด้วย แมวแาวแม่ไป เราได้ขึ้นมารถเขาแล้ว โอ้โห เอ้ยซบมซอมบี้มาได้ไง ดูปึกดู อะไรอืมโอ้เจ๋งนะไหมครับ ดูพี่ผมต้องการไปที่อื่น เฮ้ย เออดูดูโอ้อย่าอย่าทิ้งผมไป ขอโทษนะ นี่คือการปลรถไปอะขับไม่ไป ขับไม่ไปท่านผู้ชม เออขับแรงเกินมันแรงเกิน ขับไม่ไปครับขับใครขับไม่มาขับนี่ไม่เรา เราคือทหารกล้าเราต้องลุยลุยแบบไหนครับท่านผู้ชมผมเพ็นแล้วครับผมไม่ลุยผมไม่เป็นทหารกล้าผมกลัวซอมบี้ตายอย่าเข้ามา อ้าจะมีซอมบี้ไหมอ้าโอ้ยตกใจตกใจตกใจเฮ้ยอย่ายิงนะโอ้ดูดูดู ยิงทำไม อยากดูแกยิงไปทำไม ไม่รู้เลยอยู่ดียิงผมโอเค ดูดีฮีลีฮอปเตอร์ที่พวกทหารส่งพวกคุมมาผู้เรียนนะครับ โอ้ผมไม่ชอบบูอ่ะมันมาทำไม มาในเวลานี้ คุณบอกว่าคุณไม่ยอมพูดตายซะแล้วบอกคุณไม่ยอมพูเสียไปค่ะครับเอลมีช่วยคุ้มด้วย อ้าวไปไหน ไปนู่นนะ อย่าพามานี่นะไม่ชอบอยู่ไป็กโก้เล็กโก้ระวังซอมบี้ไปกโก้โก้โก้อีกเราเอาตัวโดดแบบนี้ครับท่านชม ดูขม ถือปืน เอลเอาเฮียวมีเลยเฮียวมีโอ้ปืนหายครับท่านชมอู้เมื่อกี้พาอะไรไป โอ้โอ้ กำลังลงสู่พื้นดินโอ้ดูเขาส่งผมลงตายไหมตายไหมอย่า อย่า อย่าตกนะอย่าตกน้ำนะ โอเค เราไม่ตกน้ำอะเราไปนู่นละเฮ้ย ส่งมาประเทศอะไรครับผมงงเฮ้ยเตรียมมาก็ถึงนะ ขอเข้าไปดูเดินมาน่าจะไม่ปลอดภัยเพราะผมไม่รู้แผนที่ ดูที่ผของผมยังอยู่ในนี่เลยเข้าไปในนี้เป็นไหนนาะลองเข้าไปดูนะครับท่านผู้ชมเราเข้ามาดูแล้วเห็นมีอะไรจะเกิดขึ้นนี่ผมไปเปลี่ยนไปอยู่สีนั่นเลยดูชื่อผมยังอยู่สีแดงเลย ผมอะไรมาที่นี่ไม่ได้มาอยู่สีเขียวท่านชมเราต้องลองเข้าไปดูในนั้นก่อนที่ยังไม่อยู่สีเขียวอีก อไรคุณมองใครโอ้โห ดูมีไหมจ๊ะ ก็สมัครเขาอะดูปืน ปืนก็หายไม่กลงาธบาทของปืนหายปืนเพิ่งมา 말이라니 건너던 남의 말 그랬는 아니 말에 홀리야 무성탄 vì cứ gắn bột bột bột ứng và tìm vừa đại học với mùa về nan vậy tôi cú cho ở dạ họ chụp cả về ngàn này